พี่น้องครับในภาคเกษตร ด้านการปศุสัตว์ของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันไม่เพียงแต่เลี้ยงโคเนื้อ โคนม ไก่ไข่ไก่เนื้อ และสุกร ที่มีการพัฒนายกระดับการเลี้ยงเท่านั้น ยังมีการเลี้ยงแพะที่ภาครัฐ ให้การสนับสนุน และช่วยพัฒนายกระดับให้ได้มาตรฐานด้วยเช่นกันนะครับ แต่การจะยกระดับการเลี้ยงแพะให้ได้มาตรฐานนั้น ต้องทำอย่างไร เราไปฟังกันเลยครับ างกรมปศุสัตว์นะค่ะคือมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนนะคะ ให้เกษตรกรนะคะคือเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มมาโดยตลอดต่อเนื่องอยู่แล้ว การที่ทำงานในพื้นที่จริง ๆ ทำให้ทราบปัญหา คือเกษตรกรส่วนใหญ่ค่ะ ก็จะติดปัญหาว่าเฮ้ยมันดูแบบเฮ้ยมาตรฐานฟาร์มมันดูแบบเข้ายาก มันดูทำยากเรื่องของมาตรฐานฟาร์มมันไม่ใช่การที่เราจะต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะเลยค่ะทำให้องค์ประกอบแค่ครบค่ะคือไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรือนที่สวยหรูหรืองดงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าให้เป็นโรงเรือนที่สามารถป้องกันโรคได้แข็งแรงสัตว์อยู่ส บายข้อกำหนดเนี่ยทางทางกรมค่ะจะไม่ได้กำหนดตัวมาตรฐานนี้ขึ้นมาเองค่ะแต่จะเป็นสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติค่ะหรือมกอชค่ะ เขาจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ ส่วนกรมปศุสัตว์นะคะก็คือจะทำหน้าที่ในการเป็นคณะผู้ตรวจประเมินคือจริงๆแล้วมาตรฐานฟาร์มค่ะจะประกอบจริงๆอ่ะด้วยสองส่วนหลักๆ คืออันแรกก็คือจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบฟาร์ม องค์ประกอบฟาร์มเนี่ยก็คือที่ตั้งฟาร์มค่ะ ก็คือต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมอะค่ะไม่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือว่าโรงงานที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีหรือมลพิษเข้ามาสู่การเลี้ยงสัตว์ได้อะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือต้องเป็นพื้นที่ ที่ทางอบตหรือท้องถิ่นนะคะเขาอนุญาตให้ทำการเลี้ยงได้ว่าบริเวณนี้สามารถเลี้ยงได้ไหมติดกับโรงงานติดกับชุมชนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า เพื่อที่จะป้องกันการเกิดปัญหา หลังจากการเลี้ยงสัตว์แล้วอะค่ะก็คืออันนี้ให้ให้เช็คกับทางทางท้องถิ่นก่อนเขาก็จะออกไปอนุญาตให้สามารถทำการเลี้ยงสัตว์ได้ ที่ตั้งฟาร์มอะค่ะผ่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้ว ก็มาดูในแผนผัง ว่าเราจะสร้างฟาร์มเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างมีประกอบไปด้วยโรงเรือนที่คงทนแข็งแรงค่ะ สามารถทำความสะอาดได้ แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์พอเรื่องของโรงเรือนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของโรงอาหารที่เก็บอาหารนะคะ แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน แล้วก็ป้องกันสัตว์พาหะเช่นนกหนูมแมลงสาบอะไรเงี้ยค่ะ เข้าสู่โรงอาหารอะไรเงี้ยไม่ให้เข้าได้นะคะ แล้วก็เรื่องของการป้องกันระบบป้องกันโรคนะคะ ก็คือต้องประกอบไปด้วยรั้วนะคะรั้วรอบขอบชิด แล้วก็มีการตั้งอ่างจุ่มเท้าน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะ ในเรื่องของยานพาหนะแล้วก็บุคคล ถ้าเราทำองค์ประกอบฟาร์มให้ให้ครบให้ดีอะค่ะ มันก็จะเอื้อต่อการที่เราจะไป การจัดการฟาร์มให้ให้เราสามารถจัดการฟาร์มได้ง่ายขึ้น ถ้าเราสร้างโรงเรือนที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เราก็จะทำความสะอาดได้ง่าย เรามีการป้องกันโรคที่ดี เราก็จะต้องไม่มาไม่ไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องของการเป็นเป็นสัตว์เป็นโรคในภายหลังค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันเนี่ยคือดีที่สุดแล้วค่ะสำหรับการจัดการฟาร์มนะคะส่วนการจัดการฟาร์มเนี่ยก็คือหลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของตัวสัตว์ใช่ไหมคะเราเลี้ยงสัตว์ก็มีตัวสัตว์ก็จะต้องจัดการในเรื่องของสุขภาพนะคะ เบื้องต้น เราเน้นที่การป้องกันนะคะเรื่องของมาตรฐานฟาร์มเนี่ยป้องกันโดยการที่ 1 คือวัคซีนนะคะ ต้องครบถ้วนแล้วก็แหล่งที่มาของสัตว์ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เราต้องรู้ว่าแหล่งที่มาของสัตว์ที่เราจะนำมาเลี้ยงอะค่ะ มาจากไหน ต้องเป็นแหล่งที่ปลอดโรค แล้วก็พอมาถึงฟาร์มแล้วเนี่ยที่ดีที่สุดคือการตรวจเลือดการการเก็บเลือดแล้วก็ตรวจส่งตรวจนะคะโรคที่สำคัญก็คือจะเป็นโรคแท้งติดต่อ หรือบูเซโลซีนะคะก็คือต้องเช็ค ถ้าเกิดเป็นเนี่ยมันสามารถติดต่อกันง่ายมาก แล้วก็ทำให้ฟาร์มเนี่ยเกิดการสูญเสียเรื่องของวัคซีนนะคะ วัคซีนก็สำคัญมากนะคะ เพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นภูมิให้กับสัตว์ในระหว่างที่เลี้ยงนะคะ ตลอดการเลี้ยงของเราเขาก็จะได้ไม่เป็นโรคนะคะแล้วก็พอเรื่องของตัวตัวสัตว์เรื่องสุขภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ด้วยพอเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเนี่ยมันจะมีการกำหนดในเรื่องของพื้นที่ต่อตัวในการเลี้ยงเงี้ยค่ะคืออันนี้ก็จะมี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาว่าแพะตัวหนึ่งสามารถอยู่ในพื้นที่ขนาดไหนแล้วเขาอยู่สบายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะส่งผลให้ให้ผลผลิตเรื่องนมเรื่องเนื้อเขาอะค่ะมีคุณภาพให้กับเรา เรื่องของการจัดการอันต่อไปเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องคนนะคะบุคลากรในการที่ที่เลี้ยงสัตว์นะคะก็จะต้องคือคนก็จะต้องมีการตรวจเช็คโรคนะคะเพราะว่าโรคคนสู่สัตว์มันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ที่เลี้ยงอะค่ะก็จะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปี ะคะโดยโดยแพทย์นะคะว่ามีโรคอะไรไหมเป็นโรควัณโรคหรือว่าโรคอะไรที่สามารถติดต่อกับสัตว์ได้หรือเปล่านะคะพอเรื่องคนแล้วก็เรื่องแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเรามีฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ค่ะการจัดการเรื่องของบุคลากรในการที่ลงว่าเอ้ยคนนี้ทำอะไรตำแหน่งอะไรเลี้ยงแพะดูกี่ตัวอะไรกี่ตัวการจัดการพวกนี้เป็นรายละเอียดยิบย่อยที่จริงๆสำคัญมากนะคะพอเรื่องบุคลากรเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการ จัดการฟาร์มทั่วไปนะคะ ก็คือเรื่องอาหารเรื่องน้ำจริงๆสองอย่างนี้คือเป็นต้นทุนหลักเกือบ60-70%ของการเลี้ยงสัตว์นะคะก็คือมาจากการอาหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งที่มาสำคัญมากนะคะ ต้องเลือกจากแหล่งที่มาที่ที่เราเชื่อถือได้นะคะ อาจจะต้องไปดูเรื่องของการรับรองเรื่องของโรงงานค่ะที่ของอาหารที่เรานำมาได้ก็ต้องได้รับการผ่านการรับรองหรือการตรวจจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางกรมปศุสัตว์เองอะค่ะก็คือ มีกองอาหารและยาสัตว์นะคะในการที่เข้าไปตรวจรับรองโรงงานอาหารสัตว์ทุกที่ค่ะคือเขาต้องมีการขึ้นทะเบียน แล้วก็สัตว์ก็แล้วอาหารสัตว์เนี่ยก็คือต้องขึ้นทะเบียนสูตรนะคะมีมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคอยดูเรื่องของมาตรฐานอาหารว่าโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแบบไหนเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดนะคะ แพะก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องน้ำนะคะพอจบเรื่องอาหารเนี่ย เรื่องน้ำก็สำคัญนะค็ะ70%ของร่างกายสัตว์ก็ประกอบไปด้วยน้ำนะคะ เพราะฉะนั้นน้ำแหล่งที่ที่เขากินเนี่ยก็คือสำคัญ เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาหฐานฟาร์มค่ะ เขาเลยต้องมีการตรวจแหล่งที่มาของน้ำค่ะว่าน้ำที่เอามาใช้อะค่ะมีคุณภาพเป็นยังไงนะคะ อีกอันหนึ่งที่สำคัญมากนะคะ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เขาก็จะจะละเลยในส่วนนี้ไปนะคะ เพราะว่าเขาก็ใช้เวลากันทั้งวันไปกับการเลี้ยงสัตว์ให้อาหารฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรื่องการบันทึกข้อมูลเนี่ยจะเป็นจะเป็นจุดหนึ่งที่เกษตรกรละเลยมาโดยตลอดนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะก็คือบันทึกข้อมูลอย่างน้อยค่ะ ขอให้มีเรื่องของการบันทึกบุคลากรเข้าออกคนบุคคลเข้าออกอะไรเงี้ยค่ะจะได้รู้ว่าเอ้ยวันนี้มีใครมาส่งอาหาร มีใครมาฉีดยามีหมอใครเข้ามาอะไร อย่างเงี้ยค่ะอย่างน้อยคือมันจะได้บันทึกเป็นเรคคอร์ดเราเก็บไว้ที่ฟาร์มค่ะว่าว่าไอ้วันไหนใครเข้ามาทำอะไรกับฟาร์มเรากับสัตว์เราบ้างนะคะ แล้วก็เรื่องของการบันทึกอาหารน้ำการให้อาหารการให้น้ำอะไรเงี้ยค่ะมันจะ มันทุกอย่างพอบันทึกเนี่ยเรา มันจะแสดงออกมาในเรื่องของต้นทุนการผลิต ทำให้เรารู้ต้นทุนการผลิตว่าเฮ้ยเราแบบเสียค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้เท่าไหร่ เรื่องนี้เท่าไหร่ คุ้มค่าไหมนะคะ แล้วเราก็จะสามารถเอามาแบบบริหารจัดการเพื่อที่ได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรของเราได้มากขึ้น ปัจจุบันการเลี้ยงแพะในประเทศไทย กำลังจะเปลี่ยนจากการเลี้ยงแพะแบบวิถีเดิมๆ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมแพะมากขึ้น คล้ายๆกับไก่เนื้อ สุกร โคนม จากระบบมาตรฐานปศุสัตว์ที่นานาประเทศนำมาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มปลอดโลก มาตรฐานการเลี้ยง GFM มาตรฐานฟาร์ม GAP โรงแปรรูป GMP นอกจากนี้การบริหารจัดการในฟาร์มก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์ได้กำหนดไว้ครับ คือจริงๆแล้วค่ะการบริหารจัดการฟาร์มให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเลยนะคะกับสำหรับเกษตรกรทุกท่านนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกรมปศุสัตว์นะคะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรในเรื่องสีด้านก็คือในเรื่องแรกก็คือพัฒนาเกษตรกรเองนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของพันธุ์แพะ พัฒนาฟาร์มให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน แล้วก็พัฒนาในเรื่องของการตลาดให้มีตลาดในเรื่องของพอเลี้ยงแล้วเนี่ยสามารถมีตลาดไปต่อได้ ในส่วนของของคำแนะนำในเรื่องของการเลี้ยงแพะเพื่อเข้าสู่มาตรฐานนะคะคือสามารถเข้าไปติดต่อได้เลยค่ะที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในทุกทุกจังหวัดทุกๆพื้นที่ค่ะ ก็คือเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในส่วนเรื่องของมาตรฐานสินค้า เข้าไปแนะนำทางกรมเลยมีนโยบายในการสนับสนุนเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มมาโดยตลอดอยู่แล้วถ้าเกษ จรยิ่งสนใจนะคะ ยิ่งอยากพัฒนายิ่งอยากเติบโตไปด้วยกันเนี่ยเราก็ยิ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยิ่งดีใจนะ จริงๆอ่ะยิ่งอยากเข้าไปส่งเสริมนะคะ ก็จะได้แบบช่วยผลักดันให้ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นนมเป็นเนื้อแพะเนี่ยให้ก้าวสู่ตลาดโลกนะคะไปได้ไกลมากขึ้น แล้วก็อัปเกรดในเรื่องของราคาสินค้าให้เราได้มาตรฐานแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นด้วย ะเป็นปศุสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เป็นหนุ่มสาวเร็ว จึงขยายพันธุ์ได้เร็ว และใช้พื้นที่เลี้ยงไม่มาก นอกจากนี้ แพะยังให้ผลผลิตเนื้อและน้ำนมที่เป็นอาหารโปรตีน wow. มีคุณภาพสูงสำหรับผู้บริโภคโดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านศาสนา การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะให้เกษตรกรนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะได้พัฒนาการเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพมาตรฐานทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคและตลาดนั่นเองครับ